terus ini oke okay. just a mirror just a minute boom image drawer no desktop cleaner Indonesia boom Let's big you know, so big. Okay. Right. DVD, bye. จะยต่อเดี๋ยวซื้อแล้วตอนก็เป็นหัวใจนอนเย็นรอเป็นหัวจเดีย อยู่ทำกำลังเก็บของส่งไปอังกฤษอยู่ค่ะท่านที่ช่วย วันนี้คิวงานพี่โดนอยู่ พี่ว่าต่อนี่ก็สำเร็จแล้ว